ที่หนูน้าเล่นไปเมื่อวานมีคนบอกว่าบอสใส่เทอร์โบสิเขาดีกว่าบอแมนบอกกะหนูน้ามักเล่นแบบเทอร์โบไหมก็เลยติดแบบเทอร์โบมาตลอดเลยเรามีคนบอกว่าเทอร์โบ เขาดีกว่า อีกคนนึงก็บอกบอเทอร์โบเขาดีกว่านะค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวมือนี่สีมาล้องด้วยทุน 888 บาทเนาะค่ะ ว่าอันไหนมันสิเขาดีกว่าในเวลาที่แบบซ้ำๆกันอะโอเคเก่าลอยแล้วเดี๋ยวพอฮอดเอ่อหนึ่งพันเขาสิเปลี่ยนไหมเนาะค่ะ ตามสูตรของเขาเลยมื่อนี้เอาสูตรคือกันเลย โอเคโอ้โหแถวนึงมาว่ะเดี๋ยวนูนะซิใส่สูตรเดียวกันเวลาประมาณเท่า ๆ กันเนาะค่ะ โอเค มา โอ้ย โลตกอีก มาว่ะ โอเค โอ้โหสองแถวมาเ้ยสามเลยได้นี่หกร้อยค่ะ โคตรเอา มาบวกมาเจ็ดร้อยได้เมกะวินค่ะแล้วก็เข่าฟีสปินโอ้โหโอเคสี่ครั้งแล้วค่ะ เออหวายมา ได้มงกุดกับองุ่นแล้วค่ะ โอ้โห ได้โลอีกซี่ช่อง น่าจะได้แถวนึงเนาะอ่าสิงโตเขาอีกซี่ช่องค่ะ อีกร้อยซี่สิบวิเขาดีอยู่นะ เขาดีแบบดีเลยอะอันนี้ไม่ได้ใส่เทอร์โบเนาะค่ะ โอเค มาอีกยี่สิบบาท โอเคค่ะ เออมา บวกไม่อีกสิบาทเนาะค่ะอ่ะอีกครั้งสุดท้ายอีกไม่นึง เสียดายแจกันไปใครอันนี้ไม่สุดท้ายปอ๊ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมาแถวนึงแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ มาว่ะโอเคค่ะ หนูนะบวกมันทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวหนูนะเปลี่ยนใหม่เลยเป็นร้อยห้าสิบพอมันทอดสองพันละโอเคค่ะไปค่ะ เต๋อว่าเขาเลย เสียดายโลเมื่อกี้ โอ้โหแถวนึงเฮ้ย โลเขาย่างดีนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วโลแถวนึงเนี่ยองุ่นเออองุ่นตกลงมาอีก โอเค ตอนนี้หนูนะได้องุ่นอีก 300 บาท บวกสะสมทั้งหมด 1,100 บาท โอ้โหเสียดายถ้าได้อีกครั้งนึงนะก็น่าจะเป็นโลอะแต่มันบ่เข่าเนาะค่ะ โอเคค่ะ เออ ได้โลอีกสำหรับผู้ใดที่มีสูตร หรือว่ามีเทคนิคดีๆอย่างมาแนะนำกดสามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าหนูนักอะมักเล่นโลมาเออมาแล้วอ้หูซีช่องมา 300 บาท มาว่ะสำหรับเกมโลมานี่หนูนะ ว่ามันเข่าง่ายอยู่นะเล่นจังใดมันกะมันก็เข่าอะขอแค่ขอแค่เลือกเวลาเล่น แล้วก็หูจังหวะกด แล้วก็ใส่สูตรเนาะค่ะหากซีไฮดีก็ใส่สูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของหนูนะไปน้ำก็ได้ก็เข่าเรื่อยๆอะสังเกตว่านะ โอ้โหสามช่องยาวาไดซัมนี่เหรออังุนดิ โอ้เฮ้ยโลตก โอเค โอ้โหแปดร้อยบาทมา เรื่อยๆเนาะค่ะ ไม่อีกว่ะ ดาบขวาน ขออีกดิ โอ้โหมาได้ บวกมาทั้งหมด 1,150 บาทเนาะค่ะ สะสมไปที่1,650โอเค ยังได้ดาบขวานอยู่่ช่องมา 400 บาท โอเคค่ะ2,050บาทเนาะค่ะ รอบนี้โอ้โหโคตรเอานี่เขาดีอยู่นะ เขาแบบเขาดีได้ละบ่แมนเขาดีอยู่อะโอเค โอ้โหฟันสิงโตเขาโอเคค่ะ ฟันสิงโตรอบนี้เดี๋ยวหนูนะขอใส่สูตรคุณโทนี่เบื้องก่อนนะคะว่า มันสิเข่าคือรอบแรกบอโอเคค่ะ ไปค่ะ ขวาตลอดเนาะโอ้โหดาบมา โอ้โห ลบ โอเค ไปต่ออู้ได้โล่สี่ร้อยหาสิบบาทเนาะคะ่ะ เดี๋ยวขวาต่อเลย เออ ดาบมา โอ้โห โดดลบสองรอบแล้วนะ โอเค ดาบคู่โอ้โหฟันถึงโอเคค่ะ ตอนนี้ได้เมกะวินบวกมา 3,000 บาทเนาะค่ะสำหรับฟันสิงโต 2 ดาบได้ได้3,000 เนาะโอ้โหได้โล โอ้โห ขอดาบอีกจักเทียกะกระเพาะอ่ะ ขอดาบ โอ้โห ได้โล่อีก โอเค ค่ะ สรุปแล้วหนูนะได้โล่สามเทียละกะได้ดาบคู่เทียนึงเนาะค่ะสำหรับสูตรของคุณโทนี่ได้มา 4,350 บาทเนาะค่ะ โอเค โอ้4,300เอ้าโอ้โหมาอีกว่ะโอเคตอนนี้โบนัสฟันสิงโตเข่าอีกแล้วค่ะ ติดต่อกัน2รอบติดติดเลย ติดกันเลยอะโอเค มารอบนี้ขอบ่ตามสูตรคุณโทนี่เนาะค่ะ เดี๋ยวหนูนะ ขอกดเองเนาะค่ะสำหรับรอบนี้ โอเคค่ะไปค่ะกลาง เออดับโอ้โหฟันถึกมาว่ะบวกมา 1,500 บาท เนาะค่ะ ดาบเดียวมาโคตรเอาไส้โอ้โห ยังได้อยู่อู้โดดลบแม่งเลยอ่ะ ต่อไปขวาอู้ได้โลโอเคเอ่อ ่อไปเอาไส้โอ้โหโลสามดอก บ้าบอกกะสีบ่มาให้เลยบอดจักอันบ่ให้รุ่นเลยนะอ่ากลาง โอเค โอ้โหดาบผู้ฟันถึงน้ำบวกมาทั้งเบิดสามพันบาทเนาะค่ะเป็นหาวันสี่ร้อยมาว่ะอ่ะต่อไปเอ่อขวาโอ้โหบ่ให้รุ่นเลยนะ ห้าพันแปดร้อยหาสิบบาท เนาะค่ะ เอาตรงๆหนูนะว่าสูตรฟันสิงโตนี่ มันม่มีดอกมันแล้วแต่ดวงเขาอะละผู้ใดที่ เอ่อ มีสูตรอย่างที่คิดว่ามั่นใจเลยว่ามันเขาดีเลยอะกะทรงมาได้เนาะค่ะ แต่ว่าหนูนะคิดว่ามันเป็นน้ำดวงเขาน่ะโอ้โหมาสี่ร้อยหาสิบตอนนี้มื่นซี่แล้วเนาะค่ะใดๆเขาก็เอามาหลายแล้วเล่นไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกัน เห็นมันหอดจักจักสองหมื่นน่าจะน่าจะได้อยู่โอ้โหสามร้อยห้าสิบบาท มาว่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้เขาอยู่ที่หมื่นซีเนาะ เดี๋ยวหนูนะจะขอกดไปเรื่อยๆก่อนเนาะค่ะ หนูนะคิดว่ามันยังไปต่อได้๋ยู่เพราะว่าเมื่อกี้มันเข่าฟัดสิงโตติดต่อกันสองรอบอะ อันนี้เขาไม่ได้ใส่เอ่อม่ได้ใส่เทอร์โบนะคะฟีสปินเข่าอีกแล้ว เข่าย่างดีเลย โอเค เออ ได้ยูร้อยหาสิบมา บวกมาเจ็ดร้อยแล้วนะคะสะสม โอเค อีกหาสิบโลโอเค โอ้เสียดายดาขวานโอเคค่ะ รอบนี้บวกมาทั้งเบิดแปดร้อยบาทเนาะคะ่ะ เป็นมื่นหาละ โอ้โหแปดร้อยหาซิบบาท โอเคมาอีกหาซิบ สำหรับคนที่ส่งสูตรมมาเนาะค่ะเดี๋ยวหนูนะสิมมาทยอยเล่นไถเบิงเนาะค่ะว่า สูตรที่อยากให้ร้องหรือว่าแบบแนะนำม้านี่สิเขาดีแบบใดอย่างจังใดเนาะค่ะ ผู้ใดที่อยากได้ทุนฟรีทุนเล่นฟรีเดี๋ยวหนูนะมีให้เนาะค่ะสำหรับคนที่เขากุมเทเลแกรมเท่านั้นกะกดติดตามหนูนะแล้วก็กดเขากุมไม่ได้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวหนูนะสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะขอโลดิโอ้โหว่มาโอ้เสียดาย โอเคโอ้โหมารอบนี้มาเต็มช่องเลย750บาท แจกันเข่าอีกเออแจกันเข่ามา ได้องุ่นอีกเนาะค่ะเนี่ยองุ่นตกลงมาโอเคได้องุ่นแล้วกะดาบขวานคอมโบสามเราอีกเที่ยนึงมาอีกเที่ยนึงโอ้โหบ่เข่าให้บวกมา 1,200 บาทเนาะค่ะอ่ะเป็นมื่นเจ็ดละอีกน้อยนึงหอดสองมื่นอีกอะเซาเลย เอาเอาโอ้โหมาอีกโอ้ย บนฮันฟันสิงโตเข่าสามรอบเลยเหรอมื่อนี่โคตรเอา มาว่ะไหนเบิ้งดิ เดี๋ยวเปิดมาหนูนะขอกลางเลยค่ะ เออ โอเค ดาบผู้ โอ้โห ลบว่ะขวา โอ้อีกสองอันเป็นดาบผู้ เอา้าฟันถึกโอเค ได้บิ๊กบินมาบวกหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะค่ะ โอ้โห บัตรดาบคู่นี่ฟันบ่ถึงเนาะโอ้โหไดโล ซิงว่ะต่อไป กลาง โอเค โอ้โหดาบคู่ อุ้ยโดดหลบเห็นว่าดาบคู่แม่งโดดหลบอะสายดิมวดาบเดียว โอ้โดดลบอีก อู้ไปซ้ำอ่าโอเคดาบเดียว โอ้โหฟันถึง โอเค ค่ะ ได้บิ๊กวินมา 1,500 บาทหนูนะฟันถึงแต่ดาบเดียวอะดาบคู่หนูนะฟันบ่ถึงไหมโอ้เบิ้งดาบเดียว โอ้โห ฟันถึงดาบเดียวอีกแล้ว บวกมาหนึ่งพันห้าร้อยบาท เนาะค่ะบัดดาบคู่สองอันอะเลือกว่ได้อะโอเค กลางเลย น่ะ ดาบเดียว โอ้โห ฟันถึงน้ำโอเค มาดาบเดียวกับดาบเดียวหาสิฟันถึงแต่ดาบเดียวก็เอาดาบเดียวละมาหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเนาะค่ะ ขวา โอเค ดาบเดียวมา โอ้ โดดลบ โอ้ โดดเก่งใช่เออ ดาบเดียว โอ้ย อย่าโดดแม่ ซ้ำโอ้โห เบิ้งสองอันดับคู่ เนี่ยฟันถือเบิ้งว่ะโอ้โห บวกมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทกะดีใจอยู่นะแต่เซ้งที่มันว่ได้ดาบคู่อะเบิ้งเอาตี ตีคืนน้ำเอา โอ้โห เออดาบเดียวมะโอ้โดดลุแม่ง โอเค โอเคดาบเดียวมะเออ โดดไป โดดได้โดดไปซ้ำอีก โอเค โอ้โหสามรอบติด แม่งเอ้ย มาดาบดาบอีกมะ โอ้โหซี่รอบติดโดดซี่รอบติด โอเคดับคู่อย่าโดดนะ โอเค โอ้โหฟันถือหมาเมกาวินเข่าสามพันบาท มึงกับมาติล่ะ มึงสิโดดเก้งแท้หนึ่งมือละ มาโอ้โหได้โลโอ้เซ็งว่ะ หนาสิได้หลายกว่านี้นะคะ สมมติหนูนะเลือกได้ดาบคู่แล้ว มันบ่โดดหรืออืมันแขวมาหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ ที่จริงมันควรจะได้หลายกว่านี้นะหาสมมติว่าได้ดาบเดียวแล้วมันบ่โดด หรือว่าได้ดาบคู่แล้วฟันถึกแน่จักน้อยอะ่ะ หนูนะหนูนะว่าน่าจะมีแตะสองมื่นแน่ละบ่สั้นกับมื่นหาเอายางตำตำเลย แต่ว่านี่เขาได้แต่แบบ ได้แต่ดาบเดียวเนาะค่ะมันก็เลยได้มา1ร้0 0บาทแต่ว่าหนูนะคิดว่ามื้อนี้หนูนะหมานอยู่แหละโอเคค่ะรวมทั้งหมดเป็น 28,000เนาะค่ะเดี๋ยวจังไรหนูนะก็ขอพ่อซ้ำนี่ก็แล้วกันโอเคค่ะพ่อกันไม่เมื่อหลังเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ